ทุน100อย่าไปคิดอะไรเยอะแยะเพื่อนล้างกราฟกันไปก่อน ขอยัดล้างกราฟกันไปก่อนวันนี้มาดูว่าผีเสื้อจะแตกดิบแตกดีหรือเปล่านะเพื่อนนะสองสามวันวันนี้ผมเล่นเกมอะไรก็แตกดิบแตกดีไปหมดเลยนะเพื่อนรู้สึกว่าดวงดีจัดเออเลยวายมาการันตีกันแต่ดีวายมาการันตีกันแต่วันนี้ก็สวยงามเลยครับผีเสื้อบินไปเพื่อนผีเสื้อบินไปคูณสิบห้ามาคูณสิบห้าว่าไงแตกนั้นแต่เริ่มเลยหรือเปล่าคูณสิบห้าแตกนั่นแต่เริ่มเลยโอ้โหเสียดายนึกว่าจะแตกให้สักหน่อย มาดีแล้วเมื่อกี้มาดีแล้วผมว่าทรงมาดีเหมือนเดิมว่ะผมว่าทรงน่าจะมาดีเหมือนเดิมว่ะ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 พอย้ายมาเบ็ดสองแม่งก็ไม่แตกเลยอันนี้คือไม่แตกเลยเนี่ยฮัลโหลเอาหน่อย เอาหน่อยโบรเอาหน่อยโบรไหลๆหน่อยดีวะโอ้โหผีเสื้อมันต้องเน้นไหลเว้ยแล้วมันไม่มีซื้อฟรีด้วยนะเกมนี้นะคือมันไม่มีซื้อฟรีด้วยนะคือเข้าฟรีให้กูหน่อยก็ยังดีเข้าฟรีให้กูหน่อยก็ยังดีเว้ยฮัลโหลฟรีสามตัวเองเกมนี้ คือถ้าเกมนี้มันเล่นแล้วมันไม่ไหลคือจบนะเพื่อนคือแม่งแตกเบาจับ มันเน้นไหลผมมันเน้นไหลเน้นตัวคูณนะเน้นตัวคูณแบบวายอ่ะเนี่ยอย่างนี้อย่างเงี้ยการันตีการแตะต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ไปไหลๆไปเพื่อนไหล ๆ ไปครับผมมาดีมาดีคูณสิบห้าต้องแตะแล้วจังหวะนี้คูณสิบห้าต้องแตะแล้วแหละเอาจริงคูณสิบห้าต้องมาแล้วสวยไปไงต่อไหลๆหรือเปล่าไหลๆว่าไหลๆซะด้วยเอาเรื่องบอกคูณยี่สิบซะด้วย เออไปไปเออมาดีนะผมว่าทรงมาดีอยู่ผมว่าทรงมาดีอยู่เพื่อนจัดไปจัดไป ขอจำแจมแบบเมื่อกี้ขออะไะไๆแบบเมื่อกี้คอมโบอะฮัลโหลทำไมคอมโบก็เข้าฟรีให้กูหน่อยเลยเข้าฟรีให้กูหน่อยก็ได้ เข้าฟรีให้กูหน่อยก็ได้ ไปเบสสามกันต่อเพื่อนค่อยขยับไปครับผม ทุนเราไม่เยอะมากอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะ อย่าไปโลภนะเพื่อนนะ เอาทุนมาร้อยหนึ่งไปโลภไม่จบเลย หมดไหวจัดอะ ึบโอ้โหเงียบจัดเลย เงียบจัดเลยเบสสามว่าเออเบสสองว่าเงียบแล้วเบสสามไม่เงียบกว่าเพื่อนก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในมินที่ปังหมุดเอาไว้ได้นะเพื่อนนะลองมาเล่นดูว่าจะเกลือแบบผมหรือเปล่าวันนี้ผมเกลือจัดเลย มาว่ะมาว่ะเออผีเสื้อบอยบินนี่ผีเสื้อบอยบินไปดิคูณสิบห้าว่าไงคูณสิบห้ามาคูณสิบห้าโอ้โหไม่ไม่แตกคูณสิบห้า ไม่แตกไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตไป63บาทว่ะก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันนะเมื่อเอาเรื่องครับผมมาขอจัดกันต่อขออีกสักหน่อยได้ไหมขอเข้าฟรีไหมหรอคือขอเข้าฟรีรอบนึงอะกูภูมิใจเลยอะกูขอเข้าฟรีรอบนึงกูภูมิใจเลยจริงแม่งขี้งกฟรีจัดเลยเพื่อนโอ้โหทำไมมันเบาขนาดนั้นวะนะฮัลโหล เออหน่อย ไหลๆหน่อยไหลๆหน่อยโหไม่ไหลซะด้วย ไม่ไหลซะด้วย เริ่มจะเดือดแล้วแม่งเริ่มจะเดือดแล้วแม่ง คือมันเงียบเกินฮึบ โอ้ยหไหลๆหน่อยได้ไหมไหลๆหน่อยได้ไหมจะได้ขยับเบ็ดให้เนี่ยฮัลโหลจะได้ขยับเบ็ดให้ คือเบ็ดสามกูยังไม่รอดเลยเนี่ยสเก็ตเตอร์วันละสองกูผมเห็นสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วว่าฟิตาปินน่า อีกตัวเดียวมึงเออนี่คูมันกี้สามตัวแต่มันไม่ไหลนะเมื่อนะมันกินสเก็ตเตอร์มาสามตัวแล้วแต่มันอยู่ข้างบนนะผมเห็นแบบแบบอะตาดีไงผมเห็นทรงเกลือไมผมเห็นทรงหมดตูดว่ะดูทรงน่าจะหมดตูดมั้งเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ เออ ไหลๆไปไหลๆไปพี่ เกมหรือเปล่าพี่ เกมหรือเปล่าวะเออ พี่ เกมหรือเปล่าพี่เกมเปล่าเอาดีเอาดีทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นไปเอาหน่อยพี่ทำไมมันไม่ไหลเลยบ้านเพื่อนโอ้โหเหลือ เออยังได้อยู่ เออจัดไปดิโอ้โหเหลือสามบาทสุดท้ายเพื่อนสามบาทสุดท้ายมา เรียบร้อย หมด ตู้จนได้ ไงโอ้โหอะไร วะเนี่ย โอเควันนี้ขอพาร์ทเมนเท่านี้เลยนะไม่น่าใครชอบพีินี่ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจให้ผมกัน ด้วยนะ ผมไม่ได้เรื่อง เลยบัตเตอร์ไฟกูไว้เจอใหม่ คลิปหน้าดีกว่าเมื่อถ้าอยากให้ผม ลองมาเล่นเกมอะไรก็ สามารถเมนูในใต้คลิปได้เลยนะเพื่อนนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ